เราจะสร้างโลกนี้ให้สดใสกว่าโลกใบเก่า โลกอยู่ในมือเราแล้วแต่ใจเราจะให้เป็นอย่างไร เป็นสวรรค์ เมื่อเรามาเป่าร่วมกันโลแก้วอัศจรรย์ ในใจของเรา แก้วมงคลมหาเศรษฐี แก้วดวนีรวยอัศจรรย์ สมบัติจะมาเร็วพลัน ได้ทันใช้สมดังใจเรา ล่องลอย ใจของเราแก้วนมหาเศรษฐี แก้วดวงนี้รวยอัศจรรย์ สมบัติจะมาเร็วพลัน ได้ทันใช้สมดังใจเรา ล่องลอยไปบนเวหา บุญครฟ้ารยหลายล้านเท่า ดวงบุญนั้นเป็นดังเงาจะติดตามเราถึงสุดปลายทาง the light.